เอ้ยผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเกมนี้มันมันมีซื้อฟีเจอร์ไม่ใช่เหรอวะใช่ปะหรือผมจำผิดวะไม่แน่ใจนะว่าแต่ผมจำได้เมื่อก่อนมีซื้อฟีเจอร์แต่ทำไมช่วงนี้มันไม่มีแล้วก็ไม่รู้แต่ตอนนี้สเก็ตเตอร์มา2 ตัวแล้ว ตอนนี้สเก็ตเตอร์มา2 ตัวแล้วขอยตัวหนึ่งเท่านั้นไอ้นี่ไงแล้วมันมาจนได้แล้วมันมาจริงด้วยวะเช็ดเคโอ้โหพูดเล่นๆนึกว่ามันจะไม่มาเมื่อผมนึกว่ามันจะไม่มานะเนี่ยไม่มาเฉยอะวะวะ ือว่าเริ่มมาได้ดีแล้วผมจังหวะนี้สาวน้อยหมวกชมพูเออเต็มกราไปดอกแรกมาแล้วผมไปยังไงกันต่อดี ไปยังไงกันต่อดีไม่ไหลวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยกันต่อไอ้โลนไอ้โลนไอ้โลนไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว สวยงามโลนน้องงั้นดีว่าไปต่อไปต่ออย่างนั้นแหละเออมา ขอไหลๆขอไหลๆแ๊บจำๆไปเลย ขอกระสุนมานาวามาอย่างนี้การันตีกันแตกไปแล้วไปกันต่อการันตีกันแตกรัวๆอย่างนี้สวยงามไปเลยผมไปไงต่อขอนิดนึงได้ไหมโอ้โหอะไรเหลือสี่สปินเหลือสี่สปินาลนโลนมาดีอีกแล้วล้นมาดีอีกแล้วอ่ะเช็ดเคไอ้ล้นนี่แม่งใจดีจริงนะผมบอกเลยเกมเนี้ยไอ้ล้นเนี่ยไอ้เสื้อน้ำเงินเนี่ยอูซี่ว่าไงอูซี่อูซี่ก็ยังไหลอูซี่ก็ยังไหลเว้ย ตอนนี้อะไรก็ได้หมดอ่ะเออหน้าไหนก็ได้หมดนะจังหวะนี้นะ โอ้โห เลยดูมันไหลอูซี่ อูซี่ไปต่ออูซี่โอ้โหอูซี่เข้าดีจัดนะผมตัวคูณไปคูณ11 แล้วนะตัวคูณไปคูณ11 แล้วเช็ดเคอูซี่ยังไหลไม่หยุดดาวดิเออ ก็มาดิครับผม เริ่มมาก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรงมาแล้วนะ จังหวะนี้ไปอีก233 บาทเช็ดเคถือมาดีจัดจัดนั่นเลยสามสปิน จัดมาจัดมาไอ้โลนใหม่ได้โลนไอ้โลนไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว เต็มกราฟไปแน่นอนดอกนี้นะ เออ400กว่าบาทป่าป่าดิ ไปต่อไรล้นมาต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะเช็ดเคเอ้ยโอ้ยล้นโหดเกินล้นก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกดอกหนึ่งแบบติดติดกันเลยนะครับผมซุปเปอร์ไม่กลับไป 555บาทเช็ดเกียร์โหเลขสวยแต่ด้วยไงเลขสวยซะด้วยโอ้เหลไอ้ล้นมาแบบติดต่อกันเลยไอ้ล้นมันเล็กนะผมผมผิดปากผมเพราะอะไรเนี่ยดูดิ ไอ้ล้นแม่งดีจริงเพื่อนนะ ผมบอกเลยดูดิระวายกันอะไรกันแต่ไอ้ล้นรัวเลยนะครับผม โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาก็แตกอะไรกันขนาดนี้เลยหรอโอ้ใหญ่โคโตเมกาไปอีก375บาทเช็ดเคโคตรมันว่ะโคตรมันว่ะจะเป็นสุดท้ายแล้วเมื่อจะเป็นสุดท้ายยังแตกอยู่หรือเปล่าไอ้ล้นใหม่ไหมไอ้ล้นไม่มากล่องพยาบาลมาแทนโอ้โหจะไม่แตกแล้วนะหมดกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมฟรีรอบแรกหมดกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย1,352บาทเช็ดเคโคตรโหดว่ะ ือว่าเริ่มมาได้ดีจัดจับนะครับผมนะหมดไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะหมดแบบว่าลานกราฟสิบสปีนน่ยนะเนี่ยมันเนี่ยมันไม่มีซื้อฟรีแล้วจริงๆด้วยนะเบ็ดยี่ไปเลยแล้วกันนะเมื่อนะ เมื่อก่อนมันมีไม่ใช่หรอวะช่างมันช่างมัน จะยังไงก็เถอะขอให้เล่นแล้วแตกก็พอนะเมื่อนะ ถ้าได้เข้าฟรีเบ็ดยี่นี่บอกได้เลยว่าจังนับแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามารอลุ้นไปพร้อมกันนะเมื่อนะ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 ฟีเจอร์อีกขอฟีเจอร์อีกฟีเจอร์รัวๆอะไรยิ่งดีมาเข้าฟรียิ่งดีไม่ใช่ฟีเจอร์แบบฟรีอะฟรีเกมอะนี่ฟีเจอร์มาอีกดอกเลยนะจังหวะนี้สาวน้อยโมชมพูมาจังหวะนี้ว่ากันนะเตะกันแตกไปสวยงามหมเราไปยังไงต่อไหลไหม ไหลไหมไหลหรือเปล่าไหลซะด้วยไงนะวายมาสวยนี้หูไปเต็มกราฟไปดอกนึงนะแล้วดูมาเต็มกราฟแน่นอนดอกนี้เต็มกราฟของจริงแบบไม่เหลือช่องว่างเลยเช็ดเคเอาวะเอาวะแล้วดูมันไหลต่อ แล้วดูมันไหลต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสาวน้อยโมชมพูแม่งมาดีกว่าไอโลดีกว่าเช็ดเคเอ้ยแล้วกล่องชมอุ้ยไม่ใช่กล่องชมพูดิกล่องพยาบาลขาช่องเดียวเสียดายแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนไม่กล้าไป 775 บาท นี่ขนาดนอกปีนะเพื่อนนะ โอ้โห แล้วสเก็ตเตอร์ แล้วสเก็ตเตอร์มา 3 ตัวอะไรกันครับเนี่ยแม่งมาแบบไม่หยุดพักเลย ไม่ให้กูหยุดพักหายใจกันเลยทีเดียวเจ็ดโคกโอ้โหเบ็ดยี่ซะด้วยนะเพื่อนนะ เอาเรื่องจัดจัดครับผมบอกเลยแบทเทิลการ์รอย่อวันนี้ฟีเจอร์มาแล้วจังหวะนี้นะกล่องพยาบาลว่ะ ว่าไงเมื่อกี้แม่งมาเร็วจัดอะแม่งมาแบบรัวรัวรัวรัวเลยอะโคตรโหดโคตรมันนะมันนะอูซี่อูซี่สวยงามไปต่อเพื่อนอูซี่ไหลไปเพื่อนอูซี่ อูซี่มาหน่อย โอ้โหอูซี่ไม่มาไม่เป็นไรไปต่อส่วนนี้เป็นต่อกล่องพยาบาลว่าไงดี กล่องพยาบาลผมไปอยู่ข้างหลังทำไมเลยเพื่อนอยู่ข้างหน้าหน้าหน่อยดีในฟีมันจะไม่แตกเลยเหรอวะเนี่ยเบ็ดยี่เลยนะเว้ย ไอโลนเนี่ยไอโลนมาแล้วไอโลนโอ้โหไอโลนไอโลนทวงคืนบอลลังหน่อยโลนโลนมาช่องแรกๆหน่อยเออสวยงามเนี่ยวายกันเต็งกันแต่ไปอย่างนั้นแหละที่กูต้องการอ่ะโลนสวยงามผมไปต่อไปต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อนอย่างนั้นแหละครับผมมาเริ่มมาแล้วเบ็ดยี่เราเริ่มมาแล้วผมไอโลนมาโรรัวนะจังหวะนี้นะถือว่ามาดีอยู่ไป 200กว่าบาทนะอีขสามสปินสุดท้ายผมว่ายังไงดีกระสุนปืนผมไปอยู่หลังกันหมดเลยมึงมาอยู่ข้างหน้าหน้าดีวะมึงไปอยู่หลังทำไม ไอโลนมาอีกแล้วไอโลนนี่แม่งไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆเลยเว้ยเช็ดเคแม่งมาโหดจัดจัดว่ะ โอ้โห ไม่รู้จะพูดยังไงผมเล่นแบบไอโลนเข้าทีไรคือแตกทุกที่เลยนะ อูซี่ก็มา อูซี่ก็มาแต่งตราไปแน่นอนดอกนี้นะสวยงามผมอูซี่เช็ดเคโอ้โหอูซี่ก็มาโหดเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปอะไรกันครับเนี่ยมันแตกดีเกินปุยมุยก้อนโคเดโคโตมาอีกแล้วผมจังหวะนี้เมกะไป 842บาทเช็ดเี ต่ไปสี่พันห้านะเมื่อรวมกันอ่ะตอนนี้แต่ไปทั้งหมด 1,431 บาทนะ โอ้โหโคตรโหดโคตรมันว่ะ ไหนลองเบ็ดแบบหนักๆกันสักนิดนึงแล้วกัน ผมลองแบบขำๆนะ ขำๆขำๆเฮ้ยผมอยากลองเล่นเบ็ด เอ่อโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันไหลเยอะอ่ะผมอยากลองเล่นเบ็ดเอ่อเจ็ดสิบดูอ่ะอะไรดี ลองเบ็ดห้าสิบแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะ ไปเบ็ดเจ็ดสิบแล้วกันเพื่อนมา ลองดูกันสักหน่อยเบ็ดโปรดเบ็ดโปรดเลขเจ็ดเนี่ยผมชอบเลขเจ็ดนะมันนะ สักสิบสปินแต่ก็ดีไม่แต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อโูกำไรเน้นๆแล้ววันนี้เอาทุนมาพันสี่แต่ไปสามสี่พันแล้วนะแต่ดูฟีเจอร์เข้านักสาวน้อยมกชมภูมาเต็มกราไปดอกนึงแล้วโอ้โหแล้วเป็นเจ็ดสิบอะเมื่อนแล้วเป็นเจ็ดสิบบ้าทำเป็นเล่นไป เออแล้วดูมันไหลเดี๋ยวดูมันไหลดีครับ ก็มาดีเช็ดโผก็มาดีครับโอ้โห อะไรกันครับ นี่อันนี้นอกฟรีแล้วเนี่ย นี่นอกฟรีมันยังแตกแบบรัวๆกันอีกนะเมื่อโคตรโหโคตรมันเลยจริงๆว่ะวันนี้ โอ้โหแม่งแตกโหจริงเวทเทนเก่ารอย่อนะ เรียบร้อย หมดกรอบวันที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็แตกไป4 0 0เลยนะมานะโอเค ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ ผมและใครสนใจตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาสมัคร สล็อตได้ในเมนที่ปรโมดเอาไว้ได้เลยนะครับ สมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นนะเพื่อนนะแล้วก็มีโปรรับให้ตอนแล้วที่สำคัญคือรับมอเลดด้วยนะเพื่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเพื่อนนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ